ขอโทษวันนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไปทุกๆอย่าง ที่ฉันทำมันทำให้เธอเสียใจจนฉันนั้นคล้ายว่าจะเสียเธอไปไม่ได้สนใจหัวใจของเธอสักนิดเดียว ฉันนั้นผิดเองใส่ใจเธอนิดเดียวนี้จะไม่มีอีกแล้วแต่บอกกับเธอคำนี้ว่าฉันนั้นจะแก้ไขจะกลับไปเปลี่ยนนิสัยที่ทำให้ใจของเธอเจ็บผู้ชาย องเธอหน่อยได้ไหมได้โปรดช่วยให้ อไม่ว่าจะตื่นจะนอนหรือตอนละมานึกถึงครั้งตอนที่ฉันนั้นหลับตา ตอนที่น้องออนแบบไม่กลับไม่รู้สึกดีว่าฉันนั้นจะแก้ไขจะกลับไปเปลี่ยนนิสัยที่ทำให้ใจของเธอเจ็บผู้ชายคนนี้ขอร้องเธอหน่อยได้ไหมได้โปรดช่วยให้อภัยผู้ชายคนนี้ ที่รักเธอ just w h e n your f o r g i v e n พียนคนมาเขียนเป็นเพลงก็แล้วกัน เพราะว่าตัวฉันจะไม่มีวันจำเธอผิดหวัง แม้แต่ผิดพลาดสักครั้งเธอก็จะไม่เห็นสักนิดเลยแต่บอกกับเธอ shit to make me